Thank you. где I'm Thank you. เพลยนะครับผมเสร็จแล้วนะผมขอเลยทุกคนที่ขอมานะผ้าผมสาวด้วยซ้ำผู้บ่าวผู้บ่าวเลยนะแบบนี้ทำไมเนี่ย Besar je Let's not give up. ก็จะเป็นรอบรอบนี้รอบที่จะขึ้นต่อไปนะก็เดี๋ยวจะเป็นรอบพิเศษนะหมมีรอบพิเศษ